เลยกำไรสี่ร้อยไม่จริงนะมันไม่ลงหรอหเลยกระปุกเฮ้ย ลงจังโอเคครับผมขอกร เลยคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้กับผมหนุ่มนางกลือโนหนึ่งนะครับผม และตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune ออกในค่าย PG สล็อตหรือสล็อต PG สล็อต PG ล่าสุดนะครับผม โอเค วันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หนุ่มนักเลยกันด้วย นะครับผมและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชม วันนี้มาที่ทุน300 บาทอีกแล้วนะผมช่วงต้นเดือนมันเป็นช่วงที่แบบนะผมช่วงต้นเดือนนี้เป็นช่วงที่แดกได้แดกดีนะผม ก็เป็นช่วง 50 50นะผมส่วนส่วนกลางเดือนนี่ก็แบบโดนแดก ถ้าส่วนใหญ่ก็แตกบ้างไม่แตกบ้างนะผมเป็นปกติของเกมนะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มมาที่เบ็ด20บาทก่อนเลยครับผมเรามาที่ทุน300 บาทนะวันนี้วันนี้ขอสักพันเกินใจเปล่าเพื่อนเกินใจหรือเปล่าขอพันเดียวบ้าเปล่าอย่าว่าผมเลยนะผมไม่ได้บ้าผมแค่ปัญญาอ่อนนะครับผมเอาเฮ้เอาเฮ้ไอ้สิมดดากแล้วนะเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อน คือสีมดดากระเด้บันี่ไม่นะ ไม่นะ ฉันน่ะเหลือไม่ถึงสิบทีเฮ้ยเอาเต็มเลยครับผมโอ้ไหยไม่ไปช่องแรกวะวิ่งงุนงิดห้นงิดโอ้ดอย่าติดตามไม่โดนหรอกไม่ได้กิน ไม่ได้กิน ดูตากูนี่ ดูตาสบตากูไอ้งูเฮ้ยเอาเติมเลยครับผม หมานี่เป็นหมาเล่นๆมาเพราะความหล่อเฟี้ยวก็เจียวเรืองแสงจริงเลยนะครับผม โอ้กำไรแล้วเลิกเลยกำไรสี่ร้อยไม่จริงนะ มันไม่ลงหรอเฮ้ยเปลือกริงเฮ้ย ลงเฉยเรียบร้อย ว่าเจเรียบร้อย ได้เลิกงามยำดีที่จะเลิกเล่นแล้วนะครับผมซูเปอร์เมกาเวนเอาเรื่องว่ะทุนสอบเอ้ยสามร้อยกำไรมาสองพันสามทำไมมันตึงเกินตึงเกินว่ะตึงโคตรตึงหลายตึงอีหลีโอเค จบเลยดีไหมนะท่านผู้ชมครับผม จบเลยดีไหม ได้กำไรแล้วนะผม โอเค เดี๋ยวลดเบ็ดนะผมปัดเศษเนาะหกสิบบาทไปครับผมปัดเศษเล่น ๆ นะครับผมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรเพราะกูกำไรแล้ว โอเค เพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างครับผมเล่นสล็อตกันช่วงนี้แตกกันบ้างไหมถ้าไม่แตกเนี่ย ถ้าไม่แตกก็เรื่องของมึงนะผมก็ก็คือกูแตกหยอกเล่นนะผม ก็ถ้ามันไม่แตกก็อย่าไปฝืนเล่นนะครับผมนะ โอเค เดี๋ยว เราจัดออโต้สิบรอบก่อนเลยครับผมไม่แต่ก็ยังไปฝืนเล่นครับผมเราไม่มีทางชนะมันได้นอกจากมันจะให้เราชนะนะจำไว้เลยนะผมหรือเล่นหน้าก็รีบถอดนะไม่ควรเล่นต่อเป็นอย่างยิ่งนะผมกำไรสองพันสี่เอาเรื่องจัดอะโอเคเดี๋ยวผมจะปัดเศษไปเรื่อยๆละกันนะครับผม ขอช็อตปิด ขอช็อตปิดฝาโรงเลย ขอตุ้มเดียวเลิกเลย ขออีกตุ้มหนึ่ง มันเหลือเศษอยู่หกสิบเจ็ดวันจะปัดเศษดีไหมคุณผู้ชมปัดดิล้อไรอ่ะปัดเห็ดเอ้ยปัดเห็ดเอ้ยปัดเศษเห็ดเอ้ยปัดเศษเป็นเหตุสังเกตได้ เออปัดเห็ดไปแล้วมึงอย่าอย่ามาหลอกว่าอาลืออาลืออย่าหยอกเอ้ยหลอกอ้วอะไรไหมอ้วไม่เชื่อลือหลอกลือจะหลอกอ่ะลือหลอกไปเรียเธอ ไอชิกหาย โอเค ปัดให้เหลือ 2,500 ละกันนะครับผมอาะไปกันเงียวเงียวเห็นไหมสังเกตไหมถ้าเราเล่นได้นะผมแล้วเราฝืน เล่นต่อ มันไม่ใช่แบบ เออ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่ก็จ่ายคือมันจะแดกกันแหละ ถ้าคุณไม่ถอนคุณโดนแดกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อครับเด้ออย่ามาหลอก อย่ามาหลอกโตโตกระจอกไอ้สองเส้นทางนี้พี่ผ่านมาก่อน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 โอเคขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ชอมันดีครับ